ซังคอนิจิวะสวัสดีค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของตัวเลขกันนะคะ สำหรับตัวเลขในภาษาญี่ปุ่นนะคะ จะออกเสียงได้ว่าอิจิก็คือ 1 ค่ะ 2 ออกเสียงว่า นิสามซังสี่ยงห้าโกหลกเจ็ด จะออกเสียงได้ 2แบบนะคะ ก็คือ นานะหรือว่า ชิจิ อีกครั้งนะคะ นานะชิจิ8นะคะออกเสียงว่าฮัจิ9ค่ะออกเสียงได้2เสียงเหมือนกันนะคะคุหรือว่า คิวคุหรือว่า คิว นะคะ ต่อมา 10ค่ะออกเสียงว่าจู เลขศูนย์ในภาษาญี่ปุ่นนะคะก็เหมือนออกเสียงคล้ายๆ กับภาษาอังกฤษเลยก็คือ zero zero นะคะคือเลขศูนย์ในภาษาญี่ปุ่นค่ะถัดมานะคะเลข 11 ภาษาญี่ปุ่นก็คือการเอาคำว่า 10 มาบวกกับ1นะคะจะออกเสียงว่าจูอิจิ12นะคะก็คือ 10บวกกับ2 ni 13นะคะ เหมือนกันเลย 10 บวกกับ3จูซัง14จูยง15จูโก16จูลุก17จูนานะ หรือว่า จูชิจิ ก็ได้เหมือนกันค่ะ18นะคะ จูฮัจิบเก้า 1 20 นะคะ ก็คือการเอา 2 มาไว้ข้างหน้าบวกกับ 10 กลายเป็นจูอีกครั้งนะคะจูหลังจากนั้นเนี่ยพอเป็น 21 22 ก็จะออกเสียงเหมือนกันโดยการเอา 2 มาบวก 10 มาบวก 1 นะคะ ตัวอย่างเช่น 21 ก็คือิจูอจิเหมือนกันไปเรื่อย ๆ นะคะ ถัดมาที่ 30 นะคะ เราก็จะเอาเลข 3 มาบวกกับ 10 เป็นซางจืดถัดไปที่ 40 ก็จะเป็น 4 บวกกับ 10 นะคะยงจืด50 นะคะโกจืด60ลบอจืดอีกครั้งนะคะลบจืด6บวกกับ 10 ค่ะ ถัดมานะคะ 70นานาจูนานาจูถัดมาที่ 80 นะคะฮาจิจูฮาจิจูแล้วก็ที่ 90 ค่ะคิวจูคิวจูทีนี้ที่ 100 นะคะจะไม่ได้เป็น 10 10 นะคะ เขาจะเปลี่ยนใหม่เป็นออกเสียงว่าเฮียกึอีกครั้งนะคะเฮียกึ ถัดมาเลขที่พันนะคะ ภาษาญี่ปุ่นออกเสียงว่าเส้นเส้น คือ 1,000 ค่ะ ถัดมา10,000 นะคะ คล้ายๆกับภาษาไทยเลยออกเสียงว่า มั่งมั่งแล้วก็ถัดมาที่1 0 0 0 0แสนนะคะภาษาญี่ปุ่นจะเริ่มใช้เป็นการใช้คำว่า10หมื่นนะคะก็คือ 1 0 0 0 0แสนนั่นเองออกเสียงว่า จูมังจูมัง หลังจากแสนนะคะไปที่ 1 ล้าน ภาษาญี่ปุ่นจะใช้เป็นว่า 100หมื่นนะคะ ก็คือเคียกุมังเคียกุมังถัดไปที่ 10 ล้าน นะคะ ก็คือพันหมื่นนะคะ ออกเสียงว่าเซมมังเซมมังแล้วก็สุดท้ายนะคะที่ร้อยล้าน จะออกเสียงว่าโอคุโอคุ